พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการพูด การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านครับ ด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยไทยจึงได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร สำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการ สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมครับ สำนักงานกสทช มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ สวทช ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ TTRS สวทช ได้พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับส่งข้อความผ่านที TRS Message บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านที TRS Live Chat บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านที TRS Caption วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช